ร่วมงานวันเกิดมานะครับผม โอ้โหเป็นปาร์ตี้มานะเออ วันนี้งบหมด งบหมดก็ต้องมาหากันหน่อยนะจ๊ะ เออ มาดูกันว่าจะได้คูณสามแล้วผมบวกไปอีกจำนวนห้ารอบครับ เฮ้ยกี่รอบวะเก้ารอบ สี่รอบเป็นเก้ารอบผม ไปเลยเริ่มเลยเริ่มไปที่คูณสามนะจ๊ะเออรวยครับผม มาดูกันว่าวันนี้จะกินอย่างไรจะกินเท่าไหร่ มาดูผมเล่นที่นี่เล่นของดีเล่นแล้วเป็นยังไง เล่นแล้วได้อะไร เล่นแล้วเกิดอะไรก็มาดูกันโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะกดติดตามให้หนูด้วยนะจ๊ะ เออที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องด้วยนะจ๊ะเออ บวกรอบฟรีปิดจำนวนหนึ่งรอบนะผมตอนนี้อยู่ที่คูณเจ็ดนะลุยไปเลยอ้าวเฮ้ยอย่างเงียบอย่างนี้ อย่างเงียอย่างนี้ สายผมกแปดต่อด้วย10มาเม็ดนี้ โอ้โห คูณ10ไปอีก 40 แล้วยังไง วางเชื่อมเม็ดนี้โอ้โหคูณ 16 ขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยยังไงโอ้โหอ๋อผมตอนนี้รางวัลตัวคูนขึ้นไปที่คูณ16นะตัวคูนสูงจัดโอเคเจมาเม็ดนี้ โอ้โห ยังไงครับผม เรือใบสวยงามเรือใบเม็ดนี้ 60คูณ19โอ้โห1,140าวเชื่อมเม็ดนี้ไหลไปยาว โอ้โหเจ็ดร้อยสี่ยังไงครับผม เคมาต่อเนื่องไหมโอ้โห เม็ดนี้ โอ้โห แตกมาเป็นที่เรียบร้อยผม แตกไปที่เรียบร้อยผมลงทุนไปเพียงพันห้านะลงทุนไปพันห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เหลือคือกำไรแล้วเนาะเออ มาตอนนี้กำไรเราได้มาแล้วนะกำไรเราได้มาแล้วนะ ท่านผู้ชม เออ เกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะผมลองเข้ามาเล่นกันดูผมแตกแน่นอนนะผมนะ เวลานี้นะผมแตกแน่นอนนะับผมรีบเข้ามาเล่นนะ ไม่เล่นแล้วจะเสียใจ ไม่เล่นแล้วจะเสียใจ ขึ้นไปที่คน 28 แล้วนะ อ่ะ มาไหวนช่นี้ โอ้โหรู้เรื่องโอ้โห พันสามร้อยสสดูเรื่องเลยครับผมเข้าเมาเลยผมเม็ดนี้ โอ้โหสุดยอดแล้วผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม กดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าด้วยนะจ๊ะ เออที่สำคัญนะผมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะผมไม่ต้องทำอะไรเลย เป็นสมาชิกก็รับไปเลยห้าสิบรับไปเลยห้าสิบนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ผม ค่าพีจีผม แตกดีมากผมช่วงเวลานี้นะผมแตกดีมากจริงผมช่วงเวลาห้าโมงถึงสองทุ่มครับผม หรือไม่ก็เล่นช่วงเวลาสักสสามี่ทุ่มครับผมถึงประมาณช่วงเที่ยงคืนเนาะยิ่งดึกก็ยิ่งแตกเยอะก็ลองสัมผัสเองดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยเนาะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะมาเล่นเกมอะไร แล้วจะมาบอกว่าเกมไหนแตกพบกันใหม่สวัสดีครับผม